สวัสดีครับ ตอนที่ 10 นะครับ การหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรนะครับ ตอนที่ 1 วัตถุประสงค์ของตอนที่ 10นะครับก็คือเพื่อที่จะศึกษานะครับวิธีการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับโดยการใช้สูตรพื้นฐานนะครับ จากในห้องเรียนเมื่อคราวที่แล้ว ที่อาจารย์บอกว่า อนุพันธ์ของฟังก์ชัน f(x) นิยามให้อยู่ในรูปของลิมิตคือ ลิมิต f ของ x บวก h ลบด้วย f(x) ส่วนด้วย h เมื่อ h เข้าใกล้ศูนย์งั้น ถ้า f(x) เท่ากับ 12x ยกกำลัง 4 ลบด้วย 8x กำลัง 3 บวก 2x ทั้งหมดส่วนด้วย x กำลัง 5 บวก 6x กำลัง 4 บวก 1 แล้ว f พาม x เท่ากับเท่าไหร่ครับ อันดับแรกเลยนะครับ เรามาทบทวนนะครับ นิยามของอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชัน f ที่จุด x นะครับถูกนิยามให้เป็นนะครับลิมิตนะครับของอัตราส่วนนะครับระหว่าง f(x) บวก h ลบ f(x) นะครับ กับ h นะครับ แล้วก็เทคลิมิต h เข้าใกล้ 0 นะครับ เราจะเห็นว่าลิมิตของอัตราส่วนตัวนี้อยู่ในรูปแบบที่กำหนดไม่ได้นะครับ นั่นก็คือถ้าเกิดเราแทน h เป็น 0 นะครับ อัตราส่วนตัวนี้คือ0ส่วน0นะครับ ซึ่งเรา เรียกว่ามันเป็นรูปแบบที่กำหนดไม่ได้นะครับ ซึ่งในบางกรณีเนี่ยอาจจะหาค่าได้ หรือในบางกรณีอาจจะหาค่าไม่ได้ก็ได้นะครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่ลิมิตของก้อนนี้หาค่าได้นะครับ เราก็จะเรียกค่าที่หาได้ว่าเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f นะครับที่จุด x นะครับ ทีนี้กลับมาที่ปัญหาของเรานะครับ ถ้าฟังก์ชันของเรานะครับนิยามด้วยสูตรที่ยุ่งยากนะครับ ซึ่งในที่นี้ก็อยู่ในรูปฟังก์ชันตรรกะนะครับของ 12x กำลัง4ลบ 8x กำลัง3 บวก 2x หารด้วย x กำลัง 5 บวก 6x กำลัง 4 บวก1นะครับ ดูแล้วยุ่งยากแน่ ๆ นะครับ เพราะนั้นถ้าเกิดเรากำลังจะหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวนี้นะครับ โดยใช้นิยามนะครับลิมิตนะครับของอัตราส่วนตรงนี้ มาทำการหาค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน แน่นอนนะครับ มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนะครับ ค่อนข้างจะลำบากในด้านของการคำนวณนนะครับ ดังนั้นเรามาดูนะครับว่าเรามีสูตรหรือเรามีเครื่องมืออะไรที่ช่วยในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันดังกล่าวนะครับ ถ้า f(x) เท่ากับ 3 แล้ว f พาม x เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ เริ่มต้นที่สูตรที่1เลยนะครับ นั่นก็คือว่าถ้าเกิดเรามีฟังก์ชัน f นะครับเป็นฟังก์ชันคงตัวนะครับ หรือ f(x) เท่ากับ c โดยที่ c เป็นค่าคงตัวนะครับสูตรที่ 1 เราจะได้ว่าอนุพันธ์ของค่าคงตัว หรือค่าคงที่ใดๆนะครับมีค่าเท่ากับ0นะครับ สังเกตนะครับว่าสัญลักษณ์ของอนุพันธ์ของเรามี 2 ตัวนะครับตัวหนึ่งก็คือใช้ f พรามนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ df ส่วน ddx นั่นเอง ลองดูตัวอย่างที่ 1 เลยนะครับอนุพันธ์ของ 3 นะครับเทียบกับ x มีค่าเท่ากับ 0 นะครับอนุพันธ์ของลบ5นะครับเทียบกับ x ก็เท่ากับ 0 แล้วก็อนุพันธ์ของพายนะครับเทียบกับ x ก็เท่ากับ0นะครับพายตัวนี้เป็นค่าคงตัวนะครับ เป็นจำนวนอัตรกยะนะครับ f x เท่ากับ x กำลัง5แล้ว f ภาพ x เท่ากับเท่าไหร่อีกนะ ถัดมาเรามาดูสูตรที่2 นะครับซึ่งสูตรนี้เราเจอกันบ่อยมากเลยนะครับก็คือถ้าเกิดเรามี f(x) นะครับ เท่ากับ x ยกกำลัง n นะครับโดยที่ n เป็นจำนวนจริง นะครับ ไม่จำเป็นนะครับ ต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับ n เป็นจำนวนจริงใดๆ เราจะได้ว่าสูตรสำหรับการหาอนุพันธ์ของ x กำลัง n นะครับ จะมีค่าเท่ากับนะครับ n x ยกกำลัง n ลบหนึ่งนั่นเอง นั่นก็คือเเลขชี้กำลัง n นะครับเราดึงลงมาข้างล่างใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็หักจากของเดิมออกไป 1 นะครับอันนี้สูตรที่ 2 นี่เขาเรียกว่าสูตรของเลขยกกำลังนะครับ ตัวอย่างที่2นะครับลองดูนะครับวิธีการใช้สูตรที่ 2 นะครับ สมมุติเรามีฟังก์ชันคือ x ยกกำลัง 5 นะครับ อนุพันธ์ของ x กำลัง 5 นะครับ ก็จะเท่ากับ 5 คูณอยู่กับ x แล้วก็ยกกำลัง 5 แล้วหักมันไป 1 นะครับ ก็คือลบ 1 คำตอบที่ได้ก็คือ 5x กำลัง 4 นะครับ สังเกตนะครับ ใช้สูตรที่ 2 นี่ได้คำตอบมาง่ายมากเลยนะครับ ลองดูตัวที่ 2 นะครับ อนุพันธ์ของ x เทียบกับ x นะครับ ก็จะได้ว่า 1 ใช่ไหมครับ ดึงกำลังมันลงมา 1 นะครับ เสร็จแล้วกำลังเดิมมี 1 นะครับหักไป 1 ก็เหลือ 0 นะครับเพราะนั้นก็ได้เป็น 1 คูณ x กำลัง 0 ซึ่งก็เท่ากับ 1 ซึ่งค่อนข้างจะสอดคล้องกับสัญลักษณ์นะครับ ก็คือเหมือนเราเหมือนเรามีว่า dx หารด้วย dx มีค่าเท่ากับ 1 นั่นเองนะครับ แต่อย่าเราพึงระวังไว้หน่อยนึงนะครับสัญลักษณ์ดีของอะไรก็ตามหารด้วยดีของอะไรก็ตามไม่ใช่การหารกันนะครับ เป็นสัญลักษณ์ของการหารหาอนุพันธ์ ตัวอย่างสุดท้ายนะครับในกรณีนี้ x ยกกำลังเลขที่เป็นเศษส่วนนะครับ ก็คือ อนุพันธ์ของ x ยกกำลังเศษ 3 ส่วน2นะครับ เทียบกับ x เราก็ดึงกำลังมาลงมา นะครับ เป็น 3 ส่วน2นะครับ คูณอยู่กับ x นะครับ แล้วก็ 3 ส่วน 2หักไป1นะครับ ก็จะเหลือเศษ1ส่วน2นะครับหรือเขียนใหม่ก็คือได้เท่ากับ 3 คูณอยู่กับรูท x หารด้วย 2 นั่นเอง ถัดมาสูตรที่ 3 นะครับ นั่นก็คือถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเรามีฟังก์ชัน f นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ และ c เป็นค่าคงตัวใดๆ นะครับอนุพันธ์ของค่าคงตัว c คูณอยู่กับฟังก์ชัน f นะครับสูตรบอกว่าเราสามารถดึงค่า c นะครับออกมาอยู่ด้านหน้าของอนุพันธ์ก่อนนะครับเสร็จแล้วหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ก่อนแล้วค่อยคูณ c ที่หลังนะครับนั่นก็คือเราสามารถดึงค่าคงตัวออกมาข้างนอกอนุพันธ์ด้านได้เองนั่นเอง ลองดูตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างนี้หาอนุพันธ์ของ 3 คูณอยู่กับ x กำลัง5นะครับ อันดับแรกเลยนะครับใช้สูตรเมื่อกี้ เราก็ดึง 3 นะครับ ออกมาอยู่ข้างหน้าอนุพันธ์ แล้วหาอนุพันธ์ของ x ยกกำลัง5นะครับซึ่งก็คือจะได้ 3 คูณอยู่กับ 5x กำลัง4นะครับ ซึ่ง 3คูณ5คำตอบก็เลยได้ 15x กำลัง4นั่นเองนะครับ ตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะครับ อนุพันธ์นะครับของลบ 3x ยกกำลัง15 นะครับ คล้ายๆของเดิมนะครับดึงลบ3นะครับออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็ได้เป็นอนุพันธ์คูณอยู่กับอนุพันธ์ของ x ยกกำลัง 15นะครับซึ่งก็เท่ากับ 15 คูณอยู่กับ x ยกกำลัง 14เสร็จแล้ว3นะครับลบ3ที่นี้คูณอยู่กับ 15 ก็ได้เป็นลบ45นะครับ x ยกกำลัง 14 นั่นเอง แล้วถ้า f x เท่ากับ 3x ยกกำลัง5บวก x ยกกำลัง2แล้ว f พาร์ม x เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ สูตรถัดมานะครับ เราจะเห็นว่านะครับ ถ้าเรามีฟังก์ชัน 2 ฟังก์ชัน นะครับ ซึ่งเป็นฟังก์ชัน ซึ่งหาอนุพันธ์ได้นะครับ เราจะได้ว่าอนุพันธ์ นะครับ ของผลบวกหรือผลต่างระหว่าง 2 ฟังก์ชัน จะมีค่าเท่ากับอนุพันธ์นะครับ ค่าผลบวกหรือผลต่าง ระหว่างอนุพันธ์ของทั้ง 2 ฟังก์ชันนั่นเอง พูดสั้นๆก็คือว่า เราสามารถที่กระจาย นะครับ อนุพันธ์ นะครับ เข้าไปในผลบวก หรือผลต่างระหว่าง 2 ฟังก์ชันได้นั่นเอง นะครับ ลองดูตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างนี้นะครับ ก็คือว่า ถ้าเราอยากจะหาอนุพันธ์ของ 3x กำลัง5นะครับ บวกกับ x กำลัง 2 อันดับแรกเลยนะครับ เราสามารถแจงอนุพันธ์นะครับ หาอนุพันธ์ของทีละตัวนะครับ เสร็จเราค่อยเอามาบวกกันทีหลังนะครับ เพราะนั้นก็จะได้เป็นอนุพันธ์ของ 3x กำลัง 5 บวกกับอนุพันธ์ของ x กำลัง2นะครับ ซึ่งอนุพันธ์ของ 3x กำลัง 5 ก็คือ15 x กำลัง4นะครับ เราหาไปแล้วนะครับ จากตัวอย่างก่อนหน้านะครับ เสร็จแล้วอนุพันธ์ของ x กำลัง 2 ก็คือตบกำลัง2นะครับลงข้างหน้าแล้วหักกำลังของเดิมไป1นะครับก็จะได้คาตอบเท่ากับ 2x นะครับ ครับหรือแม้แต่นะครับ สูตรผลต่างนะครับ เราจะได้ว่าอนุพันธ์นะครับสามารถแจกเข้าไปในผลต่างได้นะครับเพราะนั่นก็ได้เป็นอนุพันธ์ของ 9x ยกกำลัง 11 นะครับ ลบอนุพันธ์ของ 99 นะครับ ซึ่งอนุพันธ์ของ9 x ยกกำลัง 11 นะครับ เราก็ตบกำลัง 11 ลงมาข้างหน้าคูณกับ 9 นะครับ ได้ 99 นะครับ เสร็จแล้วหักกำลัง 11 นะครับเป็น 1 ก็จะเหลือ x ยกกำลัง 10 นะครับ เสร็จแล้วส่วนอนุพันธ์ของก้อนหลังเนื่องจาก 99 เป็นค่าคงตัวนะครับ อนุพันธ์ของค่าคงตัวได้ 0 นะครับเพราะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ 99 x ยกกำลัง 10 นั่นเองนะครับ ช่ f(x) เท่ากับ u(x) คูณ v(x) หรือ f(x) เท่ากับ u(x) หาร v(x) แล้ว f พาม x เท่ากับ u พาม x คูณ v พาม x หรือเปล่านะ ทีนี้คล้ายๆกับอนุพันธ์ของผลบวกใช่ไหมครับ เราก็ลองคิดดูว่าสำหรับผลคูณนะครับ เราสามารถกระจาย ค่าอนุพันธ์เข้าไปในผลคูณได้หรือเปล่า ปรากฏว่าไม่จริงนะครับ สูตรที่ 5 บอกว่า ถ้าเรามีฟังก์ชัน u กับ v นะครับ เป็นฟังก์ชันซึ่งหาอนุพันธ์ได้นะครับ เราจะได้ว่าสูตรสำหรับอนุพันธ์ของ u คูณ v นะครับ ก็คือจะได้เป็น u คูณอยู่กับอนุพันธ์ของ v นะครับ บวก v คูณอยู่กับอนุพันธ์ของ u นะครับ หรือบางทีเราอาจจะท่องเป็นสูตรสั้นๆ ได้ก็คือว่า อนุพันธ์ของหน้าคูณหลังก็จะได้เป็นหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้านั่นเองนะครับ ลองดูตัวอย่างของการใช้สูตรผลคูณนะครับ สมมุติให้เรามีฟังก์ชัน y นะครับนิยามให้เป็นผลคูณระหว่าง 3x กำลัง 2 ลบ x นะครับกับ 5x กำลัง 2 บวก 3x ลบ4นะครับเราต้องการจะหาค่า dy ส่วน dx นะครับหรืออนุพันธ์ของ y เทียบกับ x นะครับเมื่อ y เป็นผลคูณของ 2 ฟังก์ชันนะครับที่แสดงนะครับลองมาดูวิธีทำนะครับ จากสูตรอนุพันธ์ของผลคูณนะครับเราจะได้ว่านะครับ อนุพันธ์ของผลคูณจะเท่ากับนะครับ เราสามารถมอง 3x กำลัง2ลบ x เป็น u นะครับแล้วก็ 5x กำลัง2บวก 3x ลบ4เป็น v นะครับเพราะฉะนั้นสูตรอนุพันธ์ก็จะได้เป็นหน้าใช่ไหมครับคือ 3x กำลัง2ลบ x คูณอยู่กับดิฟหลังนะครับก็คือคูณอยู่กับอนุพันธ์ของ 5x กำลัง2บวก 3x ลบ4นะครับบวกกำลังนะครับ ซึ่งก็คือ 5x กำลัง2บวก 3x ลบ4 คูณอยู่กับดิฟนะครับหรืออนุพันธ์ของก้อนหน้าก็คือ 3x กำลัง2 ลบ x นะครับคำนวณค่าอนุพันธ์ออกมานะครับอนุพันธ์ของ 5x กำลัง2 บวก 3x ลบ 4 ได้ 10x บวก3นะครับ แล้วก็อนุพันธ์ของ 3x กำลัง2 ลบ x นะครับ ได้ 6x ลบ1นะครับหลังจากที่เรากระจายนะครับคูณแล้วก็จัดรูปนะครับปรากฏได้คำตอบสุดท้ายเป็น 60 x กำลัง3นะครับบวก12 x กำลัง2ลบ30 x บวก4นะครับเราจะเห็นว่าการใช้สูตรอนุพันธ์ผลคูณนะครับจะได้คำตอบเร็วกว่านะครับแทนที่เราจะต้องเอานะครับเทอมหน้าแล้วก็คูณกระจายกับเทอมหลังนะครับ ซึ่งจะมีเทอมทั้งหมดอยู่ทั้งหมดสองคูณ3เป็น 6 เทอมนะครับ เราจะได้ว่าใช้สูตรผลคูณนี่ง่ายกว่ากันเยอะเลยถัดมาจากสูตรผลคูณนะครับเราก็ถามหาสูตรผลหารบ้างนะครับ นั่นก็คือว่าถ้าเกิดเรามีฟังก์ชัน u กับ v เป็นฟังก์ชันซึ่งหาอนุพันธ์ได้นะครับ เราจะได้ว่าอนุพันธ์ของ u หาร v นะครับ ไม่เท่ากับอนุพันธ์ u หาอนุพันธ์ v นะครับ แต่สูตรที่ได้ก็คือได้เป็น v นะครับคูณอยู่กับอนุพันธ์ของ u ลบ u คูณกับอนุพันธ์ของ v นะครับและหารด้วย v ยกกำลังสอง นั่นเองนะครับ หรือบางทีเขาท่องเป็นสูตรง่าย ๆ ก็คือ อนุพันธ์ของบนหารล่างนะครับ ก็คือจะได้ล่างดิบบนนะครับ ลบบนดิบล่างส่วนด้วยล่างกำลังสองนั่นเองนะครับ ตัวอย่างที่ 6 นะครับ เราลองมาดูนะครับ โจทย์บอกว่าจงหา f prime x หรืออนุพันธ์ของ f นั่นเองนะครับ เมื่อกำหนดให้ f(x) มีสูตรดังนี้นะครับ ซึ่งก็คือ 12x กำลัง 4 ลบ 8x กำลัง 3 บวก 2x ทั้งหมดหารด้วย x ยกกำลัง 5 นะครับบวก 6x กำลัง 4 บวก 1 ซึ่งเราจะเห็นว่าฟังก์ชันตัวนี้ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรนะครับ ถ้าเราไปหาอนุพันธ์หรือ f prime x โดยใช้นิยามลิมิตยากมาก ๆ เลยนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับว่าเราสามารถใช้สูตรนะครับดิฟผลหารได้ยังไง จากสูตรอนุพันธ์ของผลหารนะครับเราจะได้ว่า อนุพันธ์หรือ f prime x นะครับก็คือด้านล่างใช่ไหมครับ ก้อนทั้งล่างก็คือตัวส่วนคือ x กำลัง 4 บวก 5x บวก1นะครับคูณอยู่กับอนุพันธ์ของ 6x กำลัง 2 ลบ1นะครับลบกับ 6x กำลัง 2 ลบ 1 คูณอยู่กับอนุพันธ์ของด้านล่างนะครับคือ x กำลัง 4 บวก 5x บวก 1 ทั้งหมดหารด้วยนะครับด้านล่างคือ x กำลัง 4 บวก 5x บวก 1 ทั้งหมดยกกำลัง 2 ซึ่งลองหาค่าอนุพันธ์แล้วนะครับได้ว่าอนุพันธ์ของ 6x กำลัง 2 ลบ1นะครับได้เท่ากับ 12x แล้วก็อนุพันธ์ของ x กำลัง 4 บวก 5x บวก1นะครับได้ 4x กำลัง 3 บวก5นะครับหลังจากที่เราคำนวณนะครับ คูณกระจายนะครับ รวมเทอมของด้านบนนะครับ จะได้คำตอบออกมานะครับ ค่อนข้างยาวหน่อยนึงนะครับ ก็คือ 12x กำลัง 5 บวก 4x กำลัง3นะครับ บวก 30x กำลัง 2 บวก 12x บวก 5 นะครับ ทั้งหมดหารด้วย x กำลัง 4 บวก 5x บวก 1 แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง 2 นะครับ บทสรุปของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือเราได้ศึกษานะครับวิธีการหาอนุพันธ์ของฟังของฟังก์ชันนะครับ โดยการใช้สูตรพื้นฐานนะครับ ก็คือสูตรผลบวกผลลบ ผลคูณแล้วก็ผลหารนั่นเอง Thank you.